สี่วันเราก็เลยไปที่ประตูไปสามร้อยยอดรับนั้นพักนานหน่อยคือสิ่งที่แล้วเพชรบุรีก็เป็นที่ พระเจ้าเป็นดินมาสร้างเรานีถึงสามวันรายการที่สี่ที่เรียกเขาวังรายการที่หกแล้วก็รายการที่เจ็ดสรวรายการที่เก้าสร้างที่หัวเรารู้สึกรายการท่ต้องรายการ แรกก็อยู่ด้านเหนือด้านใต้ด้านใต้ลงไปคืออย่างนั้นนะในการที่สี่ปีอยู่เขาวังที่หกก็ถัดตามธรรมะสมาี้ในการที่เก้าอยู่ที่หัวหินพระต้วันจกกังวลเนื่องจากมีพระเจ้าเป็นดินมาอยู่มาคำนักอาศัยมีวางอยู่เยอะเนี่ยคนที่นี่เป็นมารยาทดีมาขนาดแล้ว เข้าไปลึกๆในนักเรียนจะว่าท่านครับ เดินไปไปตามโรงเรียนเด็กเนี่ยเด็กโรงเรียนเด็กนักเรียนเด็กผู้ใหญ่ก็จะไหว้นะครับ คนผู้ใหญ่กว่าเดินผ่านเราเขาจะพร้อมก้มคอพร้อมซึ่งจังหวัดอื่นไม่ค่อยมีนะครับที่ที่มีกิริยามารยาทแบบนี้ขนมม้อแกงก็คงจะได้รับการถืบทอดมาจากคนที่อยู่ในวัดในวังทงถวายพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็สืบทอด สูตรเรื่องสูตรเรื่องฝีมือการทำมาเรื่อยๆก็มีเลยมีขนมหม้อแกงอะไรหรืออาหารการกินมากมายมีหลายตำรับ คือรสชาติอร่อยอันนั้นนานแล้ว ตีเขาเราก็ด่าจะดีด่าเนปันนั่นแหละครับ ไม่เคยผ่านเทคโนโลยีเลยเทคโนปีคืณเป็นเมืองที่ อยู่อาศัยตั้งแต่วันเดืองที่ท่านฟังนัดดูก่อนหน้านี้สิบกิโลท่านมา ท่านก็ไม่ใช่มาทำนัดเปล่าๆท่านมาเรียนวิชาอคมด้วยนะครับทีนี้ก็มีอาจารย์เก่งๆในสมัยนั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านก็เรียนภาษาดูคงประกธ์เพิ่มเติม ท่านก็เป็นเรียน รียนมาหลายคณะนะครับก็คือท่านใช้ตรงนี้แล้วก็มีหลายอย่างอย่างเช่น สมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเสือก็มา ตกเด็กเขาเรียกอะไรนะแนะสงด้วยนะภาษาไทยคือตกเด็กนะคคือตรงบางตะลุนที่ที่มีคพันธายนอสินนะครับ พื่อจะมาเขาท็เสียมาตรงนี้เลยครับก็เกิดกา้รลงสีเกิดขึ้นนะครับและท่านก็รู้จักนับถือพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปสุดท้ายก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อสมเด็จพระสังฆราชแตงโมเป็นมี เบ็กตัวนานาตอนาม่าเผากรุงเผาหมดเรียบกคุงพิยามเรียบเหลือที่นี่อย่างเดียวคือเรือนเรือนหลังนี้เป็นเรือนสมัยกุงพิยาออริจินอลฉบับแท้ดั้งเดิมคือยกมาเลยพม่าไม่ได้เผา เพราะผมไม่เผาถึงนี่มาผมไม่มีเวลามาเผาแล้วผมไม่รู้ด้วยว่ามีเรือนสมัยกุงพิยาอยู่ตรงเพชรบุรีเนี่ยเป็นได้คุณนพิยาแท้เมื่อครั้งที่ สมัยก็เพลิาพระบรมศพรู้สึกมันจะมีโกรธสมัยกรุงศรี่ใหญ่เขาก็เอาจากที่นี่ไปเป็นพระบรมศพอยู่ที่นั่นคือ เป็นโกรธเก่าๆโบราณแท้ร่างเดิมก็อยู่ที่นั่นก็ไปดูได้ที่วัดใหญ่ชวนอะไรนนี้มาเรื่อง หรือมาสัมมนาเนี่ยมาสัมมนาเอารถตู้สมมติสมมติเฉยรถตู้ราชการมา แล้วก็ไปจอดที่ผิดทางผู้รับผิดชอบจริงๆต้องเอากุญแจมาให้พออไว้นะครับ คนขับรถตู้นี้ต้องเอากุญแจมาไว้ที่พอจะไปทำมีเที่ยวหรือไปจอดที่ผิดทางไม่ได้นะครับต้องจอดในที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่จอดบนต้นไม้ใหญ่เกิดพายุพัดมาหรืออยู่ไม่พายุก็ตามต้นไม้มันไม่ยี ลับมาอาจจะต้องรับผิดชอบก็คือ ต้องตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดเพราะอันนั้นเป็นเรื่องอาจจะเฉยอาจจะเฉยคุณไปจอดที่ที่ปีทางนั้น มีเรื่องมีเมย์แต่นี้ต้องตั้งกรรมการนะครับมีคนมีกี่ไม้หล่นมาทับเกิดตั้งกรรมการสอบสอบละเมิด ผมดูแล้วก็คือต้องตั้งแต่ตั้งแล้วแล้วสอบสวนแล้ว อาจจะไม่มีคนรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบในภายหลังอันนั้นก็เราก็ช่วยกันไป หรือหรือว่า สอบสวนกันไปแล้วก็สุดท้ายสรุปว่า ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบก็ได้นะครับไม่ใช่ตั้งแล้วต้องมีคนรับผิดชอบเสมอนะครับเราก็ลงมติกันเองสามคนมี สมมติตั้งกรรมการที่สามคนแค่ลด เป็นอะไรสักอย่างแล้วก็ตั้งแล้วก็พอลงมติว่าไม่ไม่ต้องมีผู้ใดรับผิดเมื่อก็ เสนอมิการดีการดีรับทราบก็เบิกเงินมาซ่อมรถตู้ได้นะอันนี้ก็เรื่องกจบถ้าสอบถ้าไม่ต้องสอบนี้ก็คือว่ามองเห็นอยู่แล้วว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบไงนะแต่ถ้าจอดอยู่ที่เวลาแบบนี้เออ น่าจะที่สุดแค่น่าจะต้องมีคนรับผิดชอบเราก็ตั้งกรรมการสอบสอบเสร็จก็บอกนี่ใครต้องรับผิดชอบภายหลังได้หนึ่งนี่เราก็รอดพ้นไปนะครับ นี่สอบในสอบนี่เราก็ฟันธงไปเลยนะครับส่วนอเคนนอำที่สุจเรื่องความนั้นเน้น เป็นกรรมการละเมิดให้เขียนอายุความว่าหมดเขียนเมื่อไหร่ไว้ที่หน้าที่หน้าแฟ้มของเราเลยมีเป็นเรื่องอบสุดตัวรเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ อะไรที่ขาดอายุความไม่ได้ไปยึดแต่อะไรเขาเลยเป็นความผิดของเราไม่ทำอะไรภายในในฟ้องภายในกำหนดเวลาตอนนี้นะครับ เขียนจริงนะแฟ้มที่กรณวิจารณ์เขามีครับมีมีหน้าแฟ้มเลย หมดอายุวันนู้นวันนี้เขาเขียนไม่หมด ันั้นจะไม่ลืมตัวเองก็ไม่ลืมเพราะว่าแต่มันเยอะ ต่อไปถ้าว่างานมากเนี่ยคนอื่นอาจจะโดนไปอีกแปมเนี่ยสิบสามสิบแปมหรือเปล่าของผมตอนอยู่มีการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเมื่อมานเนี่ยผมเดือนละยี่สิบกว่าแปมรเรื่องของทั้งทั้งคุยเยอะนะ แต่ว่าในรวมเข้าไปนะยี่สิบแปมเราก็ลงเขียนไปเลยเราถ้าของเราไม่มีวันหมดอายุเนี่ยเราก็ เราต้องเขียนในที่เขียนหรือเปล่าไม่รู้นะต้องเขียนเองว่า ส่งพออรับเรื่องมาวันที่เท่านี้ ส่งให้หัวหน้าวันที่นี้ส่งให้พอวันที่เท่านี้ไปจนถึงรองอการบดีวันที่เท่าไหร่ เขียนไล่ลงมาทำไว้คือถ้าหน่วยงานไม่ได้ทำเราก็โดยยอดส่วนตัวได้ทำไปนึนไวเพื่อไม่ให้พลาดเพื่อไม่ให้พลาดอีกตรงไหน แั้นเรามันเยอะไงเป็นทั้งันไหนทั้งไหนเราต้องรู้ว่าโอ้ตรงนี้ทวงถามกับอาจารย์นะอาจารย์ผัดไปวันนู้นวันนี้อะไรประมาณนี้นะครับเราเรื่องตั้งกรรมการเกินห้าคนไม่ได้ แต่ก็ถ้าตั้งเกินไปแล้วก็ตั้งใหม่ให้เหลือห้าคนส่วนเราเป็นวิกรใหม่ๆบางคนก็มาใหม่ ั้นก็ต้องโดนคดีเล็กๆน้อยๆก่อนรถชนคดีใหญ่ก็ให้หัวหน้ารับไป ถ้าคดีใหญ่นะึงเงินเยอะหัวหน้ารับไปเราดีเล็กน้อยก็คืออย่างที่ว่ารถชนกันที่กัดนิดหน่อย ถอยรถไปชนกันน่าโดนไปแล้วก็ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นประจำก็คือความเสียหายของรถ โดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไป มีอยู่เอากระจกหายไปข้างหนึ่งเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ทต่ทงนี้อย่างนี้ตั้งกรรมการสอบไหมพลาดได้เราต้องสอบสวนในเบื้องต้นก่อนเป็นจกรถหายไปข้างหนึ่งมีใครทำเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ เราก็ต้องตั้งเรื่องว่าจบรถหายไปคือต้องให้เจ้าตัวคนขับรถผู้ก็จบรถหายไปไหนเขาต้องรายงาน ก็ติดเรื่องไปได้นะ แต่ถ้าเห็นว่ารถที่ซื้อมาใหม่ มันหลุดไปได้ยังไง คุณไปชนอะไรหรือเปล่านะคุณไปชนอะไรหรือเปล่านี่ตั้งกรรมการสอบนะอันนี้เป็น ดูที่ของกรรมการสามคนหรือห้าคนเนี่ย ลงมติกันกันเองนะว่าเห็นทุกคนยุติเรื่องมีเห็นุกควรว่ามีคนต้องรับผิดชอบ อันนี้คือสอบสวนเบื้องต้น เบื้องต้นก่อน ถ้าเห็นโดยแบบรู้อยู่ว่าไม่ดีแรงรันชอบก็เห็นคนผีตั้งแต่แรกเลยได้มันต้องมีระเบียบอะไรที่สงสัยไหมต้องไล่เบี้ยนะสำคัญพอให้คนรับชอบแล้ว เราไล่เบี้ยไม่ทันหรือความ ความผิดก็เป็นที่เราเราก็โดนลงเทิเหมือนกัน ทำร้ไร่าักเสียหายไม่ได้เรียกการทำาที่กำหนดหรือถ้าคนทำละเมิดตายไปแล้ว ต้องไปไล่เรียกกับกองมรดกกองมรดกสำคัญมากกองมรดกนั้นมีอายุหนึ่งปีครับเขาแย่งชิงมรดกกันอยู่เนี่ยเรา ไปสอดเราเป็นเจ้าหนี้ไงเพราะผู้ตายสมมติผู้ตายเนี่ยเขาทำละเมิดไว้ต้องชดใช้ล้านหนึ่งอะไรเงี้ยมรดกเขามีอะไรเราก็ต้องไปสอดรับไปขังภายในหนึ่งปีอ่ะ เพราะนั้นเราต้องติดตามเสมอว่าคนที่เราต้องไปยึดเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยตอนแบบเนี้ยนะเราก็ต้องเขียนหน้าแฟ้มดูซะก่อนว่าเขามีรู้ป่าอาจจะโดนนะเพราะว่าบางทีเราตามต้องตามไปยึดคนที่เกษียณไปแล้ว เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตายก็ไม่ทราบแน่เลยบางทีเราไม่รู้นะอาจจะโดนเรื่งนี้ได้นะอันนี้ให้ให้ดูแลให้ดี นั้นก็ผมเงจะอ๊ะพบเห็นมาเยอะท่านป็นย้ำย้ำว่าเรื่องอายุความท่านบอกว่าไม่เห็นมีใครถามเลยสัมมนากัน ไม่มีใครถามเรื่องอายุความเลยอะเนี่ยผมเองก็จำไม่ได้นะว่าไหนดีอายุความหนึ่งปีหรือปีนะแต่ในในชี้ที่ไหนผมมีละเอียดละเอียดว่าไหนมียุความหนึ่งปีละเอียดปีอันนี้สองปีอะไรตรงนี้ดูให้ดี ถ้าเราเป็นเจ้าของเรื่องนี้เราต้องเขียนอายุความทั้งหมดเลยสิบปีนี่คืออายุความใหญ่สิบปีเนี่ยอายุความ ไปไปไปร้องขอเรื่องมรดกอะไรเนี้หนึ่งปีอายุความไล่เรียกกันเองปีเดียวเนี่ยสมมติว่า มีคนต้องรับผิดชอบเรื่องละเมิดท่านต้อง มาพิไาจ่ายเงินไปแล้ว ให้กับแพ้คดีสมมติต้องใช้ ร้อยล้านอย่างเงี้ยสมมตทชนิดรุ่นแบบแค่นั้นเองร้อยล้านแล้วก็ต้องไปยึดคนทำละเมิดสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ย มีสิทธิ์ได้เบี้ยภายในหนึ่งปีได้เบี้ยเพราะนั้นท่านก็ต้องตั้งเดือนให้ทันคนนี้ของรับเจ้าสิบล้านก็ต้องไปไายเบี้ยเอาจ่ายังไงสิบล้านผ่อนเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องทำเรื่องเลยไม่ใช่เพิ่มเฉยเกินปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะความจริงๆที่น้องๆนะเป็นของเรื่องเนี่ย คือไม่ได้อะไรกับเขาหรอกแต่เนี่ยต้องรับ คือไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะ เป็นหน้าที่ความดีความต้องอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเกิดพลาดมาโดนอ่าเนี่ยข้อเสียของการเป็นนิติกรนี่นะคือไม่ได้รับอะไรเลย แต่เวลาพลาดมาโดน เอออย่างนี้นะท่านคหมอต้องเนี่ยคุณหมอต้องอยู่อ่างนี้ แล้วคุณหมอ หรือรุ่นต่าง ส่วนใหญ่เป็นคนที่เก่งไหม ท่านท่านเป็นนิกรเขาไม่ต้องไปเก่งเป็นใจอะไรเขา เป็นหมอเป็นอะไรผมนี่ก็ มีคนสงบัติเยอะแยะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเก่งกวันหรือเปล่าเราผมเรียนมาแปดปีแล้หลายเรื่องพูดเรื่องอะไรเราก็รู้หมด เป็นยังไงท่านผู้ว่าเข้าใจผมเป็นเป็นอาจารย์มก็หนีอาจารย์ผมน้ต้องครับครับจาจาครับอาจารย์ตลอดใช่ไหมครับลูกศิษย์ที่เป็นหมอก็ต้องเชื่อฟังอาจารย์เขาเวลาผมขยาก็ เข้าถึงอาจารย์หมอได้ลูกศิษย์ก็จะใช้ยาใช้ยาตามอาจารย์หมอนะถ้าผมขายยาให้อาจารย์หมอได้นะลูกศิษย์ยี่สิบคนเนี่ย งานเขาเรียกว่าเป็นทียล็อกเตอร์ผู้ผู้ที่มีพวกคุณนะฎหายทำให้ยาของคดีคดีก็คืออาจารย์เวลาทำวิจัยหรืออะไรก็ให้อาจารย์ทำวิจัยให้ เขาก็บอกผู้สิธย์ยาไม่ดีนะนู่นี้นั่นนะทุกบริษัทยาเขาเลยต้องอาจารย์หมอก็เลยมีอีกคน คืออีกคนด้วยระดับบารมีด้วยยิ่งเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ มันยุ่งยุ่งลูกศิดยุิ่งเยอะคนน้ำหน้าติดตามมีเยอะเยอะมาก เพราะนั้นเนี่ยเราอยากไปกลัวหรืออะไรถ้าผิดปุ๊บเราเป็นนิกรเราเป็นรักกฎหมายเรารู้ว่าผิดมันไม่ัวผิดกฎหมายก็ไม่ัวผมก็เคยเกิดเรื่องเรื่องของไัวเองนะคือมีผู้ค้าตลากความสินเอ้ยผู้ค้าตลาก สลากของทางรัฐบาลเนี่ยหน่วยรัฐบาลเนี่ยกระทรวงการคลังเขามอบให้กรมกี่การรับสมัครดูแลอะไรพวกนี้เราเป็นผู้ดูแลผู้ค้าสลากผู้ค้าสลากที่ขายหวยเป็นเหรียญอยู่เนี่ย รับสลากมาจากสำนักงานการจังหวัดกับหน้าห้องผู้ว่า กับกับสำนักงานจังหวัดสองที่เท่านั้นมีสองที่นะสำนักงานจังหวัดนะ แล้วมีกฎอย่างหนึ่งว่า เรารับฉลากต้องไม่เป็นข้าราชการ ต้องมีเวลาขายฉลากเต็มเวลาเวลาผมไปโทรหาเขาเนี่ย ผมว่าเป็นข้าราชการครูคนหนึ่งผมให้มาลาออกเลยคุณจะลาออกเองหรือว่า คุณจะโดนไล่ออกจากครูเลือกเอาเองคุณอยากไปขายหัวหรืออยากเป็นครูอ่ะง่ายๆเลือกสองอย่าง ผมไม่เคยปรึกษาเจ้านายนะไม่เคยได้ถาม พวกคนนี้รู้จักเจ้านายด้วยนะ ราะมันผีที่กรงนั้นผมก็เรียก เรียกโทรเรียกเลย ไม่เคยปรึกษาเลยเจ้านาอันไหนที่ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบเนี่ยผมทำด้วยความมั่นใจไม่กลัว เพราะผมจริงๆแล้วผม เออเอาอย่างผมได้เพราะว่าผมไม่กลัว เพราะผมแล้วก็ไม่กลัวเงินเนน้อยไม่กลัวโดนประเมินต่ำด้วยทั้งสิ้นแต่ท่านต้องกลัวต้องเกรงใจอยู่นะ ผมก็ยิงทำได้ ทำอะไรก็ทำตามกฎหมายเล็กๆไม่มีการ ไม่มีการถามถ่ายก่อนถ้าผิดปุ๊บฟังเลยปุ๊บจัะตอนายมาถามเลยว่าเขาคุยเธอไปรู้ได้ยังไงอยู่ไปเขาบอกว่าเราไปคุยเขาเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องเกตุอื่นว่าผมจะตามเขามาเซ็นสัญญาแล้วเขาไม่มาผมก็เลยค้นดูเพื่อน ตั้งดูคนนี้เป็นครูผมก็โทรไปที่เรียนแล้วครูคนนี้รับสายครับ คุณมาคุณเป็นผู้ค้าตลาดใช่ไหมคุณเป็นข้าราชการครูไม่สามารถเป็นตัวแทนตลาดได้นะเอาอย่างนี้คุณจะลามาเราลาออกเองหรือว่าคุณจะลาออกจากครูก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็มาลาออกจากตลาด ครูคนออกเขาเป็นอาชีพครูมากกว่าอาชีพขายตลาดง่าย ุณมี รักไก่ได้ก็เพราะอะไรเพราะตอน ที่เขามา สมัคร มา เขา ไม่ได้แจ้งว่าเขาเป็นข้าราชการหรือเป็น ครูหรืออะไรหรือว่าอีกกรณีก็คือว่า เขา ไม่ ได้ เป็น ครู ตั้ง ตอน แรกมาเป็น ครู ทีหลัง ได้เท่าไหร่เพราะว่าทำเฉยพอเป็น ครู แล้ว ก็ ไม่ มาเราทำเฉยก็เลยสบายก็เหมือนนี่ก่อนเราที่แหละที่ว่า เป็นทนายความมาก่อนแล้วอยู่มารับราชการ จริงๆแล้วสภาธนายความเขาไม่รับข้าราชการไปเป็นทนายนะมีแต่ก็รับไก่ได้ เพราะว่าจริงๆข้าราชการก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าผิดวินัยนะเพราะว่าทางน้นห้ามเองทางเราทนายครับทนายความห้ามเป็นข้าราชการแต่ข้าราชการนั้นเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าเป็นทนายเออเป็นสีที่มันใช้กันนะข้าราชการไม่ได้ห้ามว่าคุณเป็นทนายนะ หว้ใจจริงกัไนประนียคนเี็เล่นกันเป็นจังต่อหน้าต่อตาเลย แต่เราก็ทำทำเป็นเม่รูเพราะเราก็เล่นกันเลยจริงๆคือจริงวินัยแต่ไม่ไรเลยนะครับไม่ถึงอะไรออกบางทีอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมาแกล้งกันนะท่านก็ต้องสอบสวนไปตามนี้แต่ลงท้ายก็คือว่าตักเตือยไม่ถึงการเือแล้วมี ว่าไม่เกิดความเสียหายก็คืออย่างผมสมมติผมเป็นพนักงานมหาลัยแล้วก็ทุ่มโน้ตบุ๊กนี้จนใจหมันไส้ทุ่มตอกนะผ่านหมดนะอันนี้ก็คือจงใจไม่ใช่ประมาทนะ จงใจลูกชายเราเกษตรแต่พอเอิญผมรวยซื้อเมื่อคืนเลยความผิดอะไรเกิดขึ้นหมดเรียบร้อยแล้ว แต่มาวยลัยไม่ได้เสียหายเพราะผมชื้อ่าคืนนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบสวนไม่ได้เพราะว่ามาวยลัยไม่เกิดความเสียหายต้องตัวซื้อคืนเรียบร้อยเลยก็เห็นคนยุติเรือกเลย แต่ถ้าเขาไม่ยอมอันนั้นต้องสอบสวนสอบสวนก็คือจงใจของมันเองจตจงใจจงใจทุ่มลดตัวไม่มีผลนั่นก็ว่ต้องเรียกอะไรมาชดใช้ แต่คนนี้ไม่ทันเรียกเลยเขาชื่อมาใช้หมดเลยคุยเลยรสักอย่างหมดก็ได้นะอันนี้มีนะมีกันแต่เราเนี่ยอาจจะได้เจอเรื่องแปลกๆจริงอันนี้ผม ผมต้องขอตัวแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหม คือผมจะรอบนี้นผมมีมีทูของผมเองทั้งบรรยายเรื่องน้องเมื่อ ที่จะกล่อแต่คนมาเป็นางเองนะเขาท่านจะได้จานเราคนอดียเหมือนที่ผมอยากให้คุณชี้มาจากเขานะ แต่ผมทำเติมหน่อยนึงคือชี้เนี่ยมันจะคงมีการเลยเพราะท่านเวลาการบรายก็เห็นชี้แบบนี้เติมอันนี้ได้เลย แต่ผมเติมให้หลายสไลด์ตามมีแค่ดูซียี่สิบสามสิบไลด์ผมเพิ่มไปถึงเกือบสิบสไลด์ท่านจะได้ ครับขออนุญาตนะครับกรณีค่าเสียหายเนี่ยเราต้องเรียกครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หน่วยงานต้องรับผิดชอบ เป็นสัดส่วนห้าเปอร์เซ็นต์เป็นต้นไป ถ้าเขาข้อลหน่วยงานไม่ไม่เอาเรามาอบรมถือว่าเราตรวจกฎหมายเป๊ะๆก็คือเป็นความรู้ระดับหนึ่งแต่ในเรื่องระเบียบ อะไรพวกนี้สมมติเราพลาดไปเนี่ย แล้วไม่เคยส่งเราอบรมเนี่ยเราเป็นข้ออ้างได้ ส่วนราชการก็ต้องรับผิดชอบจาก5%เป็น 15% 10%แล้วแต่ความความบกพร่องของหน่วยงานเห็นไหมคือแต่ที่จริงรวมกันต้องร้อยนะร้อยแต่ว่า ตัวมหาลัยต้องรับผิดชอบ 5% 6% 10% 15% 20%จนถึงอันนั้นไหม50%เลยที่คุณหมอคนนั้นที่ว่า ไม่มีเวลาหรือว่าทำงานเหน็เหนื่อยเกินไปที่จะดูแลอะไรเนี้หน่วยงานรัฐชอบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณหมอห้าสิบครึ่งครึ่งวันนี้ที่เราสอบความเสียหายมาร้อยบาทสมมตินะครับ แล้วหักระบบข้องของหน่วยงานไป 50%สมมตินะครับก็คงเหลืออีก 5 บาท หรือ 50%ใน 50%เปอร์เซ็นต์เนี้ยต้องมีผู้รับผิดรวมกันแล้วเป็นครบรร้ออยเเป์ซ็นต์ของ 50%าสิไหมครับครับครับต้องครบครับ แต่ว่าวิธีสารท่านพิพากษาให้ลดสัดส่วนลงก็คือว่าให้หน่วยงานรับเพิ่มไปอีกหรือเรา50าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วสายภาษาให้น้อยลงกว่านั้นใช่ไหมส่วนที่น้อยลงมานั้นอ่ะหน่วยงานรับผิดชอบไปคือคือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานเพิ่มเติม ที่ศาลบอกว่าเอคุณเอาคนใช้คนไม่ถูกงานมีืลบริหารแบบไม่ดีเรื่อยๆ คือรับผิดชอบไปทั้งหมดเลยก็คือปีงบประมาณของอะไรตัวใช้เองแล้วกรณีที่คือผมดูแนวปฏิบัติของปกติกลางและมซื้อเดีอนนะครับว่าผู้เข้าชาแต่ละแต่ละลำดับเนี่ย จะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากจะลงลงท้ายด้วยสิบยี่สิบสามสิบเรามีหลักเกณฑ์อย่างไรครับว่าจะแบ่งว่าไม่ครบสิบได้ไหม เป็นสิบห้าสิบหกจุดสองสิบแปดได้ไหมครับดูวินิจของการสอบสวนเบื้องต้นเราเนี่ย เรานี่ใช้ไปตาม ไปตามที่เราเห็นแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนด้วยเป็นวัสนัรรมุด้วยว่าผมการแค่วิสัยที่จะมีของเขาว่าพอกองคันหัหน้าฝ่ายหน้าส่วนเขาดูเขาดูรวมรวมทั้งประเทศเขาเป็นแบบนี้ แต่เรา ถ้าจะไม่เหมือนเขาผมว่าพอกองคันเราไม่เหมือนพอกองคันอีกมหาลัยหนึ่งนะไม่ใช่พอกองพันราชพัฒนะ เราก็คงคำไม่โดนนะรับผิดชอบเยอะกว่ามากมายนะเยอะกว่ามากมายเพราะนั้นเรามีงานซอยยิดยิดไปยิ่งกว่านั้นอีก งานไปมาถึงกองกองคำมันต้องผ่านนู่นนี่นั่นอะไรเยอะก็ต้องซอยแต่ไปเปรียบเทียบรวมๆไม่ได้เราต้องที้แจเหตุผลสนับสนุน ว่าเราคิดอย่างนี้เพราะอะไรเหตุผลเหตุผลเหตุผลเพราะผมรู้รู้เโดยที่คุณที่ทำดีถ้าเราย้ายไปเนี่ยเหตุผลเราต้องแน่ น่าจะเป็นคนที่คนที่ทำเรื่องใครที่ทำเรื่องนี้ติดต่อเขาได้เนี่ยเราติดต่อไม่ได้ไหมขายอะไรหรือเปล่าขายนายคุณว่าไงนะนี่เรื่องรักนะนายคุณว่าไงว่านายบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นน้องจริงต้องการอะไรเพิ่มไหม ื่องสุดท้ายอันนี้เป็นคำที่ไม่ใช่ได้มาง่ายครับ ถ้าอยู่เขาไปฟ้องศาลเลยศาลจะบอกว่าคุณไปฟ้องเว็นานหรือยัง คุณไปยื่นคำฟ้องหรือยังนะครับ ศาลก็ต้องเป็นที่พึ่งสุดท้าย ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันดับแรกนะ ตามระเบียบหรืออะไรพวกนี้ ถ้าเป็นการเสียหายเล็กน้อย ถ้าเขาสร้าง ถ้าเขาทราบนะว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานทำเขา เขาจะต้องไปยื่นคำร้องหน่วยงานนั้นก็ต้อง ท่านพวกเราเนี่ยเป็นกรรมการสอบ เช่น คนขับรถของท่านไปชนเขาเขายื่นคำร้องมา ท่านก็สอบสวนคนของท่านว่า ประมาทเป็นเรื่องอะไรบ้างต้องชดใช้ไหมถ้าต้องชดใช้ปุ๊บก็ชดใช้เขาไปเลย ค่าซ่อมรถเขาสองหมื่นก็จ่ายเขาไป พอจ่ายไปแล้วเราก็ไปได้เรียกับคนขับรถของเราตั้งกรรมการสอบคุณประมาทไหมถ้าไม่ประมาทก็ยังไงก็รับผิดชอบไปเต็มที่เหมือนกับเราเป็นเจ้าแก่รถเจ้าแก่คนขับรถ เราไม่ชอบเป็นเต็คนขับรถไม่ต้องรับชอบตาเขาไม่ประมาทเลยเลอย่างไรเลยประมาทธรรมดาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิเสธโอ้คุณร้องมาคุณเรียกร้องมาในแพนไปนะเยอะโอ้รถคุณแค่นี้ซ่อมต้องแสนหนึ่งคุณกินนั่นละสองหมื่นสามหมื่นอะไรเนี่เราไม่ยอมอย่างนี้เราไม่ไปเห็นร้วยเลยเราก็สั่งว่า ที่คุณทำด้วยคุณมีส่วนเอามาด้วยอะไรด้วย ไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นเราก็ทำคำสั่งให้เขาไป เขาก็เอาคำสั่งนั้นไปยื่นศาลว่าเนี่ยไปยื่นมาแล้วเขาเขาไม่เห็นด้วยนะจึงนำคดีมาฟ้อง อันนี้ฟ้องได้สองศาลคือคือ มันไม่ได้เริ่มต้นอย่างที่บอกมัไม่ได้เริ่มต้นที่ศาลปกครองเขาไปฟ้องศาลศาลแพ่งได้ ถ้าทำไว้นั้นผมมันจะไปยากกว่านะไปฟ้องศาลแพ่งได้เยอะกว่าผมชอบ สองสามหกได้ตามเด็กราชการนี่นะนะก็คือกองทองได้สองสามก็คือเป็นองสั่งนี่ก็ถือเป็นองสั่งของกองประจำอ่าคงสั่งทางปกครองเขาเป็นสองสามปกครองได้ แต่นี่จากไม่ได้เริ่มต้นที่สางปกครองเขาไปฟ้องที่สาลธรรมดาได้ แต่ถ้าอยู่ไปฟ้องสาลธรรมดาเลยสาลนั่นบอกว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย คุณมาเป็นที่พึ่งแรกไม่ได้นะคุณต้องไปพึ่งอันดับหนึ่งก่อนเราเป็นอันดับสุดท้ายสอบถาม าบเรื่องของการกำหนดตัวค่าเสียหายะค่ะ สมมติว่าเราซื้อตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเมื่อปี 60 เนี่ยราคา 20,000แต่ว่าในวันที่ทำละเมิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนปี61อะค่ะ เวลาเรากำหนดค่าเสียหายตัวโน้ตบุ๊กตรงนี้เราต้องหักค่าเสื่อมออกไปก่อนไหมคะ หรือว่าเป็นราคาในวันที่เราซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั้นมาหักค่าเสื่อมเรื่องนี้มีระเบียบอะไรไว้ก็คือว่าถ้าของตดใช้เนี่ยมันดีกว่าของที่ทำหรืออะไรเนี่ย เกิดผู้ผู้ทำละเมิดประสงค์จะใช้เป็นเงินถ้เป็นเงินหาเสษตรตามมูลค่าปัจจุบันที่เขาทำเพราะเพราะงั้นเขามีทางเลือกไงรู้ถ้าแพงไปเนี่ยซื้อมาใช้ดีกว่าปากเท่าเดิมแต่ว่าพอเขาเอาลูกมาคืนเนี่ยต้องมีกรรมการตรวจรับนะ อย่าลืมนะอยู่รับคืนไปเลยไม่ได้นะ เราใช้ดูลพินิรับคืนไม่ได้นะต้องมีกรรมการตรวจรับเขาเขาซื้อคอมพิวเตอร์เขาเห็นว่าแพงไป มีทางเลือกนะครับ ไปซื้อเมื่อคืนก่อนไปที่ห้างที่ห้าพันเองที่เขาทำฟางมไปห้าพันเองอยู่จนแม่เขาได้สองหมื่นเขายอมโดใช้นะเขาไม่ร้อนเขาไปซื้อเมื่อคืนและสภาพมันเหมือนที่เขาทำฟารไมกรรมการเปิดรับอันนี้จะต้องเป็นชุดเดียวกับที่เคยรับตัวเจ้าเครื่องนี้ตอนที่ซื้อมาไหมคะไม่เป็นกรรมการใหม่ตั้งขึ้นใหม่เลยตั้งขึ้นใหม่ไปเดียว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะกรณีที่ที่ของหายนะครับคือถ้าถ้าคิดค่าเสื่อมเนี่ย มันก็คงเหลือทางบัญชีหนึ่งบาท ในการที่เขาใช้เราเรียกที่หนึ่งบาทหรือเรียกที่ราคาปัจจุบันถ้าสมมติว่ามันอยู่ของวนั้นครับ ต้องใช้เป็นสิ่งของครับ คืออะไรก็แต่รถรถค่าเสื่อมคือทำรถพังทั้งคันนะนะจริงๆค่าเสื่อมระบาทเดียวนะครับ ไม่ได้ทำนั้นคือ เราโดนเรื่อง ทางราชการไม่ได้รับอะไรนะประโยชน์เท่าเดิมเไรเสียหาย คือเราเสียหายเออคือรถรถยนต์คันนี้มีมูลค่าแค่หนึ่งบาทต่างกันทางบัญชีนะแต่จริงๆเขาต้องชดใช้เป็นตามละเมิด เขาต้องชดใช้รถทั้งคันเลยแล้วอยู่เอาทางบัญชีดีกว่าหรือบาทเดียวเอง ไม่ได้เราต้องเปรียบเทียบดูว่าทางราชการได้ประโยชน์ ท่ากับสูญเสียไปหรือไม่คือชดเชยใช้หลักชดเชยชดใช้ด้อยะไรให้ให้ให้คงสภาพเดิมให้คิดคือว่าเป็นรถเราแล้วเราจะเอาราคาตรงไหนเป็นฐานในการเรียกู้ใช้ครับ เพราะว่าถ้าราคาใหม่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็ราคาปัจจุบันก็หาไม่ได้แล้ว สมมติเครื่องเครื่องรถทุกเครื่องแม็กอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าทางบัญชีเนี่ยก็เหลือหนึ่งบาทอย่างนี้เราจะเลือกใช้ยังไงครับ ตามราคาตลาดอันนั้นเลยเทียบเคียงกัน ถ้าหาไม่ได้ มันต้องมีสเปคที่ว่า ผู้เชี่ยวชาญคนตรวจรับว่าโอ้มันรุ่นรุ่นนี้ที่เขาซื้อมาใช้เนี่ยคนละรุ่นที่เขาทำงานไปคนละรุ่นกันแต่ความเร็วฮาร์ดดิสหรือสเปคอะไรเนี่ยเทียบเคียงกับที่เขาทำผ่านไว้กรรมการตรวจรับโอเคได้รู้เครื่องนี้มา กับเครื่องที่ทำครงนั้นมีมูลค่าไม่ได้สูงก่บคือไม่ได้ต่ำกว่า แต่สูงกว่าไม่เป็นไรทำเครื่องเก่าพังแล้วใช้เครื่องใหม่สเปคสูงกว่าเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึง เราพูดถึงของต่อของของต่อของแต่พอเราตั้งราคาสูงไปเราก็ซื้อมาแทนมี่กว่าเป็นหลักการตลาดการบริหาร ือกี่กี่คนหมายถึงเลยนะฉีดวัคซีนให้คนไข้กี่คนครับอ๋อผิดคนอ่า เกิดขึ้นก็คือความประมาทเลินอย่างร้ายแรงหรือเปล่าสิ่งแรกที่เราต้องสอบสวนเขาก็คือว่า คุณประมาทเลินเล่ออย่างร้ยแรงไหมกี่กี่คนมีมีอยู่ คือคนเดียวครับไม่ไม่ใช่ผิดคนแทนที่จะผิดคนนี้การผิดคนนั้นใช่ไหมครับประมาทเลยเอาความประมาทเป็นหลัก คุณประวัติจะเดินหรือเปล่าทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเออคุณนั่งอยู่ตรงนี้ใครมานั่งอยู่หน้าคุณต้องขี่เขาใช่ไหมแต่คุณไม่ขี่อีกคนที่อยู่ข้างไม่ใช่มีมือชนแล้วหน้าที่คุณขี่คนที่อยู่ตรงหน้าเขาเย็นคือปรนมาเรียบร้อยแล้วใครมานั่งขี่ป๊อกใครมานั่งขี่ป๊อกอยู่คุณถึงเกิดเป็นคนขี่คนอย่างเนี้ยเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานมีือชนธรรมดาครับเห็นว่าเราค่าเสียหาย ต้องเป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับที่ที่แจ้งเข้ามาว่าประเมินว่าค่าเสียหายที่เกิดจากการฉีดอีกคนเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คือส่วนงานหรือหน่วยงานเป็นคนกำหนดได้ไหมหรือว่าต้องรอให้ผู้เสียหายเป็นคนกำหนดครับ ถ้าเราเป็นกรรมการสอบสวนนะให้เขาเสนอมาก่อนให้เสนอมาก่อนมาเรียกเท่าไหร่แล้วเราก็หาข้อมูลต่างๆว่า ในเคสคล้ายๆแบบนี้ เขาเสียไปเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่ยังไงเอามาเปรียบเทียบในภายหลังก่อนอื่นเนี่ยคนยื่นเนี่ยเขาจะต้องในคำร้องเขาจะบอกว่าเขาเสียหายอะไร เป็นเงินเท่าไหร่เขาจะบอกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปถามเขาเขามีให้กรอกไปดูที่คำกรอกครับขออนุญาตเรียนถามกรณีไอตทัวร์คำสั่งแล้วเมื่อได้ทดใช้ค่าสิน ถ้าผู้อุทธรณ์เนี่ยอุทธรณ์ในส่วนของตัวเองเนี่ย แล้วปรากฏว่าในเรื่องละเมิดเนี่ยมีผู้ต้องรับผิดมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยคำอุทธรณ์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดความขึ้นมันจะมีผลไปถึงคนอื่นด้วยไหมครับ มีผล แม้ว่าคดีทั่วไปเนี่ย แต่เฉพาะคู่ความใช่ไหมเมื่อเขาได้ลบหรือเพิ่มวงเงินที่เขาต้องรับผิดชอบ มันก็จะมีผลต่อคนอื่น ถ้าเขารับผิดชอบมากขึ้น คนอื่นก็จะรับน้อยลงถ้าเขารับผิดชอบน้อยลงคนอื่นก็จะมากขึ้นในสังคมไม่ต้องใช้อะไรแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์ต่อเขาเฉพาะเขา แต่เมื่อเรื่องราวมันมันเหมือนกับว่า ส่งผลต่อผู้อื่นในกรณีที่วงเงินเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาแต่ว่าผู้อื่นได้ประโยชน์ด้วยไหมมันแล้วแต่กรณีนะ แต่ผู้อื่นไม่ได้โทษเพิ่มขึ้นแน่นอน นะตั้งกรรมการสอบะเมิดไม่ได้กรณีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามว่าถือได้ว่าเมื่อไหร่ความเส็ยหายเกิดขึ้นแล้ว ที่จะสามารถตั้งคณะกรรมการสอบะเมิดได้นะคือตั้งกรรมการก็ต่อเมื่อ รู้ตัวผู้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบแล้วถ้าเราแค่สอบสวนเรียบร้อยว่าต้องมีคนรับผิดชอบน่าจะมีคนรับผิดชอบแต่ลวยังระบุตัวไม่ได้ ยังตั้งกรรมการสอบใครไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะต้องสอบใครอันนี้ถามนี้หรเปล่าเอยกยกตัวอย่างเคสก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำกระจกแตกใช่ไหมฮะกรณีนี้เนี่ยถือว่าความเสียหายเกิดขึ้นนะเพราะว่ากระจกแตกแต่ถ้าเกิดว่า บางแนวของศาลที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยศาลบอกว่าต้องไปฟ้องเจ้าหน้าที่ก่อน เพราะว่ากรณีนี้เนี่ย ยังสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ ยังไม่สามารถตั้งกรรมการสอบสวนได้ แต่ว่ามันจะขัดแต่ระเบียบกระทรวง เลยเป็นสำนักนายกเรื่องมันก็เลยดีไหมครับ ที่บอกว่าพอเกิดความเสียหายปุ๊บต้องตั้งเลย ครับตั้งเรงต้องยึดตามแนวหรือยึดตามระเบียบครับ ทีอย่นี้ถูกทั้งคู่ครับ คือว่าอย่างนี้นะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคือขึ้นกระจกแตกโดยไม่ทราบสาเหตุมีใครคว้างก้อนหินมาใส่หรืออะไรพวกนี้ตั้งกรรมการสอบเบื้องต้น สอบเบื้องต้น สอบเบื้องต้นเนี่ย ก็คือโดยไม่รู้จักช้าไงสมมติเราเราเข้ามาก่อนคนอื่นเราเห็นกระจกแตกเรารายงานเจ้านายว่าเนี่ย กระจกสำนักงานเราแตกใครเอาหินมากว้างหรืออะไรทำนองนี้หรือว่าเกิดมันแตกเองหรือจากมีระเบิดอยู่มีหม้อแปลงระเบิดแล้วเสียกระองมันทำให้กระจกแตกอย่างเงี้ยต้องตั้งกรรมการสอบเบื้องต้น และกรรมการทั้งหมดลงมติว่าไม่รู้ใครทำ เคยเห็นอะไรก็ไม่รู้เลยเห็นทุกคนทันติงแต่ถ้าเรารู้แล้วมีอารมณ์คนหนึ่งที่เมาเอาก้อนหินมาคว้างเลยอันนี้รู้รู้ตัวผู้กระทำผิดสอบสวนรู้ตัวแล้วอ๋อเนี่ยอย่างเขาที่เมาเขาคว้างเล่นทำแบงนี้รู้ตัวแล้ว อันนั้นตั้งกรรมการสอบยาหรืออะไรทำแบงนี้หรือว่ามันหน้าของยาหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าปล่อยปลแลวเลย ให้มีที่เมามาอะไรนี่นี่คือการสอบรู้ดูรู้ตัว ถ้าไม่รู้ใครนีก็ยุติเรื่องอันนี้คือด่วนไงไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็เฉยไว้ไม่ใช่เห็นแล้วต้องรายงานต้นไม้ก็จบแตกต้นไม้ก็ตสอบสวนต้นอันนี้คือเขาเรียกว่ามิจฉช้าเนี่ยคือนี่แหละ ไม่ใช่เห็นแล้วปลูกไปขออนุญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านครับคือกรณีที่หากว่าเรา มีสิทธิ์เรียกร้องของคนภายนอกสมมติเราข้อได้จริงนะครับ คือ ถ้าบำรุงการศึกษาของมหาลัยเนี่ยเด็ก ไม่จ่ายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเรียกผู้ใช้ ก็ไม่ยอมรายงานมาจนคดีขาดอายุความหรือว่าใกล้ใกล้จะขาดอายุความเนี่ยเราต้องติดตามนักศึกษาก่อนหรือว่าเรามาเรียกจากเจ้าหน้าที่ตามพรบลมเมิดเลยครับ คือต้องติดตามนักศึกษาก่อนครับส่วนเรื่องทางเม่อนั้นต้องดูระเบียบว่าค่าเงินกี่ค่าอะไรพวกนี้ ตามได้ที่ใคร แล้วเราตามหรือยังถ้าอย่างศาลที่สามที่ภาคสาว่ายังไม่เกิดความเสียหายคุณยังไปตาม จากผู้ปกครองเด็กหรือนักศึกษาให้มาชำระได้ ถ้าเราสอนเมื่อเลยสนารที่พิจารว่ายังไม่เกิดความเสียหาย ยังตามได้อยู่ตราบใดที่ยังตามได้ อย่างความเสียหายยังไม่เกิด แต่ทีเว็บท่านนักศึกษาคนนั้นหนีไปแล้วที่ไหนอะไรพวกนี้ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถึงจะเริ่มต้นสอ พื้นที่รับต้องรับผิดชอบขอคุณครับ คือสมมตินะครับว่ามีมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นนะครับ มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 คน กรรมการสอบละเมิดเนี่ยให้รับผิดแค่ 4 คน แล้วก็มหาลัยก็รายงานกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางบอกว่าไอ้คนที่5ต้องรับผิดด้วยให้มาสอบเพิ่มมหาลัยก็กลับมาสอบเพิ่มคณะกรรมการสอบละเมิดก็ยังเห็นว่าไม่ต้องรับผิดอีกก็รายงานไปที่กรมบัญชีกลาง ที่นี่ครับพอรายงานไปกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็ยังไม่ส่งผลการพิจารณาคนที่ห้าที่สอบเพิ่มเลยมา ก็เลยจะครบกำหนดอายุความมหาลัยก็เลยต้องสั่งออกคำสั่งให้คนที่ห้าเนี่ยชดใช้เงินทั้งที่มหาลัยก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้คนที่ห้าเนี่ยไม่ต้องรับผิด แต่กรมบัญชีกลางสั่งให้สอบเพิ่มเป็นข้อเห็นว่าต้องรับผิด แต่ทีนี้พอสอบครั้งที่สองนะครับที่สอบเพิ่มกรมบัญชีกลางบอกยังไม่ยังไม่แจ้งผลมามาลยเลยต้องออกคำสั่งก่อน ทีนี้เขาก็เลยมาอุทธรณ์คำสั่งไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยมหาลัยควรจะทำยังไงครับคือคือ ไม่ต้องออกคำสั่งเพราะว่ามหาลัยไม่เห็นว่าจะต้องต้องใช้เงินหรือว่า ให้ออกคำสั่งตามกรมบัญชีกลางไปก่อนออกคำสั่งตามกรมบัญชีกลางก่อนครับกรมบัญชีกลางว่าไหนออกคำสั่งตามนั้น แต่ว่าคำสั่งให้ชดใช้กันใช้เงินเนี่ยไม่เป็นไรครับ คือว่าออกคำสั่งให้ชดใช้เงินไปก่อนเขามาใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ ถ้าผมมีการวิจัยว่าเขาไม่ต้องชำระก็ต้องคืนเงินในภายหลังนะครับ ต้องไปคืนเขาอะถ้าถ้าเกิดนั่นแต่ว่าต้องทำก่อนครับเราเป็นในฐานะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสั่งให้ใครต้องใช้เนี่ยเราก็เรียกเขาต้องใช้ได้เลยตามคำสั่งครับแต่ตอนนี้เขาเขาอุทธรณ์คำสั่งมาแล้วมาแล้วก็เลยจะเพื่อถอนคำสั่งหรือว่าจะจะยกอุทธรณ์ก็ก็ก็ยังยังไม่ได้พิจารณาเพราะว่ากรมบัญชีกลางยังไม่ส่งผลการพิจารณาครั้งที่สองมาว่า ตกลงคนที่ห้ามต้องรับผิดไหมครับ แต่ที่เรารอกรมชีการก่อนนะจนกว่าเราจะสร้างมีคำสั่งตัวนี้อย่เออไม่คือไม่ต้องรอครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคำสั่งที่มหาลัยเห็นว่ายังไงเนี่ยให้ทำทำแบบนั้นก่อนแล้วพอกรมชีการมาเองก็ค่อยทำตามกรมชีการอันไหนที่ยึดอะไรเขามา ก็คืนเขาไปนั่นเองการตัดสินใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับคือทำก่อนนะถ้าไม่ทำเรา นะก็คือออกคำสั่งให้ใช้เงินไปก่อนดีกว่า ใช่ ดีกว่าจะไม่ไม่ออกคำสั่งใดๆเลยใช่ไหมครับโอเคครับ ขอบคุณครับ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะโอเคค่ะในนามของเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ ต้องขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยปีนักสิการแก้วใจนะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อ หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเม ค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณธนพจน์เฟื่องฟูงนะคะผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้กรุณาให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ท่านวิทยากรขอเรียนเชิญค่ะ ะคะเดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยจัดแถวนิดนึงนะคะท่านวิทยากรจะมีไปมีงานต่อนะคะจะต้องทำเวลานิดนึงค่ะ เชิญค่ะ เชิญลุกลุกขึ้นมาด้านบนเวทีได้เลยค่ะ ในระหว่างนี้นะคะ ขอประชาสัมพันธ์นะคะ เดี๋ยวเราจะพักรับประทานอาหารนะคะที่ห้องสักุนานะคะ อยู่ริมสระว่ายน้ำนะคะ ี๋ยวเราจะลงไปรับประทานอาหารที่นั่นกันค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เอาของนะคะหรือว่าสัมภาระต่างๆลงจากรถบัสนะคะเดี๋ยวรถบัสของคณะเนี่ยจะของมหาลัยนะคะจะมาจอดที่ด้านหน้านะคะในเวลา 12นาฬิกา 45นาทีให้ไปนำสัมภาระทุกอย่างลงมาให้เรียบร้อยนะคะแบ่งแถวด้านหน้าก็ได้นะคะ แบ่งตัวเล็กๆสาวๆตัวเล็กตัวน้อยเชิญด้านหน้าเลยค่ะ คุณนายแบบกันนะคะโอเคค่ะอาจะมีทางทงานนะคะ จากโรงแรมช่วยถ่ายภาพนะคะ ขออนุญาตเข้าเฟรมนิดนึง